มาครับกราบสวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนกันด้วยนะครับ ผมนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในสล็อตพีจีกันอีกเช่นเคยนะเมื่อนะ ทุนเลขสวย777 ก็จัดเบสเจ็ดกันไปเลยครับ รออะไรใชไปสิบสปินแล้วกัน วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Candy Bonanza ของชังคายสล็อตพีจีกันนั่นเองนะครับ ผมนะนานๆที่จะแวะมาเล่นนะเกมนอกกระแสกันสักหน่อยดีกว่า เรามาแวะเกมนอกกระแสกันสักหน่อยละกันเนาะ ก่อนเองก่อนแรกก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะเพื่อนนะกด ไลค์กด แชร์ กดติดตามแรงใจ ให้ ผมกันด้วยนะครับผมจัดไป มาแคนดี้ แคนดี้ ว่ายังไงดีวันนี้ขอไหลๆขอแจมๆละกัน นะครับ มานานๆทีจะแวะมาเล่น นะเกมนี้ นะเพื่อนนะบอกเลยว่าไม่แตกโคตรยากไม่รู้เหมือนกันวันนี้จะแตกหรือเปล่าเนี่ยมาอยู่เนียวายเข้าอย่างนี้ว่ายังไงดี ไหลไหลไปหรือเปล่า มันไม่ไหลด้วยไงประเด็นอะสวยายเข้าสองตัวติดก็ผมว่ายังไงตัวเขียวเห็นตัวเขียวเยอะอยู่นะนั่นแหละ สวยงามไหลไหลไป ยังไงกันต่อเออแหลมแจมแมว ต่อด้วยอะไรครับผมจังหวะนี้ เอ้ยเนี่ยคือแบบคือมันเป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบว่า แตกแต่ค่อนข้างยากนะมันนะคือว่าแตกก็แตกไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าแตกเบาต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะไปขออยากขึ้ไปเบ็ดเบ็ดสิบละกันนะมันนะเบ็ดสิบละกันไปกดมือไปก่อน ลองกดมือดูก่อนว่าจะเป็นยังไง เมื่อกี้ลองแบบว่าออโต้แล้วรู้สึกไม่ค่อยลุ่มเท่าไหร่หรือว่ากดมือก็ไม่ค่อยลุ่งวะเนี่ยังไงดีวะ รู้สึกว่ากดมือก็ไม่ค่อยรุ่งออโต้ก็ไม่ค่อยรุ่งแต่ก็ลองดูก่อนมันแปลกๆเห็นปะผมว่ามันแปลกๆว่ะแต่เอาเล่นเกมนี้ต้องใช้ความอดทนนะมั้ยนะอันนี้ผมบอกรอดูรอดู ผมว่ามันต้องได้บ้างแหละคนเรามันจะแบบว่า ไม่แตกตลอดมันก็ไม่ใช่เว้ย ไป ลองสัก 30สปินแล้วกันเนาะลองยัดกันไปรอมาขอดี ๆ นะเพื่อนนะ เอาหน่อยวายเข้าสองตัวนี้ สวยงามหรือเนี่ยขึ้นกราฟอยู่จังหวะนี้ไหลๆไป ยังไงกันต่อดีตอนนี้กำไรอยู่นะนะแบบว่าดูเหมือนจะไม่แตกเยอะ แต่ว่าก็กำไรอยู่นะยังไม่ขาดทุนนะครับผมทุนเจ็ดเจ็ดตอนนี้ไปแปดร้อยกว่าบาท ได้อยู่ ว่าไหลเรื่อยๆ ถือว่าไหลเรื่อยๆ ไม่รีบแต่ดูไว้เขาสามตัวขนาดนี้รออะไรนะครับ ผมก้อนใหญ่ต้องมาเลยโอ้โหกูสูสาคาดหวัง ไว้เขาสามตัวกูสาคาดหวังแม่งแตกอยู่กระตึงนึงไอเช็ดโคกอะไรกันครับนี่เอาหน่อยเว้ยเฮ้ย เอาหน่อยเว้ยแคนดี้ว่ายังไงมีอะไรจะแบบพอพิกเกมให้เราได้บ้างไหมให้เรามีลุ้นว่าเราจะได้แบบว่า บวกเยอะๆอะไรอย่างนี้ โอ้ว้ามาเฉยเลยอะไรกันครับนี่อยู่ก็มาฟรีสปินนะจัดไปดีๆไงผมเจอแล้วอะไรที่มันจะทำให้เราพีเกมเนี่ยมาก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจตามมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่โปรโมทเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมสมัครฟรีไม่ผ่านไอเย็นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับเมื่อกันจัดไปนี่แหละในฟรีนี่แหละจะทำให้เราแบบว่าได้อยู่ เชื่อผม ไหลๆไปเพื่อน วยงามอย่างไงต่ออย่างไงกันต่อดีวายเข้านะเพื่อนจังหวะนี้วายเข้าสองตัวน่าจะไหลอยู่ผมว่าโอ้โหไม่ไหลได้ยังไงวะเนะี่ยไม่เป็นไรวายค้างซะด้วยไงในฟรีอ่ะในฟรีวายมันค้างซะด้วยสวยงามคุณาไปยังไงกันต่อ ขอตัวแพงๆหน่อย เพื่อนเอาหน่อยเว้ยเหล็กห้าสปินเว้ยอย่าพึ่งย่อท้อ เราต้องลุยกันต่อสวยครึ่งขวาครึ่งซ้ายครึ่งไหนก็เอาหมด ขอให้แตกก็พอนะวะนะ หายแล้วเริ่มไม่สวยแล้ว มันเหลือสปินน้อยจังหวะเออเนี่ยต้องงี้วยสวยๆไหลๆไปเพื่อนยังไงต่อวายสามตัวจังหวะนี้วายเข้า3ตัวขนาดนี้มันต้องไหลต่อก้อนใหญ่ก้อนโตหรือเปล่าไหลด้วยดาวนั่นแหละสวยงามตัวแพงอยู่นะครับผม360 บาท 7K มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยทุนเริ่มบวกมาแล้วจังหวะนี้ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตซูเปอร์มันกะไป 528บาทเอาแล้วเว้ยเ็ดเคแตกเรื่อยๆตึกก็แตกอยู่นะเคนี้นะ ถือว่าเอาเรื่องถือว่าเอาเรื่อง ันไปเมื่อนเรียบร้อยหมดก๊อกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ไป 665 บาทเออก็ถือว่าโอเค เลยนะเออไม่แย่ไม่แย่ไปอ่าเดี๋ยวเอาให้หมดสักเนี่ย หมดเนี่ย20 สปินนี้ละกันเนาะมาดูกันนะครับผมว่าจะได้เข้าฟรีบ้างหรือว่าจะได้แตกยังไงดี ที่แน่คือตอนนี้ไม่ขาดทุนแน่ ๆ นะ แจมแจมมาขอแจมแจมอย่าทำให้บีผิดหวังเออหน่อยอย่างไรต่ออสิบห้าสปินนั้นด้วยนะ นิดหน่อยก็เอาหมดนะจังหวะนี้ นิดหน่อยนิดน้อย เอาหมดอะดีกว่าไม่แตกเลยคือต้องงาน ต้องงาน ต้องงานีกว่วะ วยงามไปครับผมยังไงต่อแล้วดูวายเข้า 3 ตัว แล้วดูวายเข้า 3 ตัวแล้วจังหวะนี้เออเต็มคราไปอีกดอกหนึ่งเช็ดเคียห้าสิบหกบาทจาตาไปพันห้าอีกแล้ว เอาเรื่องเอาเรื่องถือว่าเอาเรื่องเอาราวจัดจัดเหลือสิบสปินสุดท้ายไหมนะรอดูกันว่าจะเป็นยังไงน่าจะหักพันห้าบวกบวกอยู่หรือเปล่าคิดว่านะคิดว่านะเมื่อนะ ขออีกสักหน่อยหนึ่งได้ไหมขออีกสักหน่อยหนึ่งได้ไหมมันจะหมดแล้วหรอถามจริงมันจะเงียบแค่นี้เลยเหรอเอ้ยเริ่มไม่ใช่ละเริ่มไหลแปลกๆละเริ่มไหลแปลกๆละหมดเกอก แล้ว เหรอสามสปินสุดท้ายยังไงดีโอ้โหพี่มีสองอันโอเคเรียบร้อยรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องไม่น่าไหลแล้วแหละ เรียบร้อยนะครับผมโอเคหมดเกาลวันนี้เรียบร้อยก็ ถือว่าโอเคเลยนะว่านะกำไรประมาณ 2 เท่าได้นะครับผมโอเควันนี้ขอพันธุ์ทนี้ก่อนเลยละกันนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับ ผมและใครสนใจตามมาเล่นนะมานะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเว็บที่ผมอได้เลยนะครับสมัครฟรีไม่ผ่านเย็นแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับมานะว่าจะใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ